่ะโอเค แล้วก็ใส่สูตรออโต้10 ครั้งเนาะค่ะ เออ เกมเสือนี่เป็นเกมที่มีเก้าช่องเนาะค่ะเก้าช่อง หากเทียบกับเกมงัว เกมงัวแตก แบบเขาง่ายกว่าเนาะ แต่ว่าเกมเสือนี่รู้สึกว่ามันได้หลายกว่า หากสมมติว่าเทียบแจ็คพอตเกมงัวแตกกับเกมเสือแตกจังไงเกมเสือก็ได้หลายกว่าเนาะค่ะ เออ เพราะว่าช่องมันหน่อยกว่าเนาะค่ะ องร200 ไปหาขออนุญาตปรับให้เป็น 20 บาท 270 เนาะมันใกล้ๆกับ 300ก็สามารถปรับไม่ได้เลยเนาะค่ะ ตามสูตรที่เขาได้อธิบายไปก้อนหนานี่ว่า โอ้โหเอาว่ะ นี่ละขอดีของเกมเสือดีกว่าเกมมัวมองหดคูณสิบมาหากเต็มช่องเกมมัวดีว่ามีคูณสิบให้เนาะค่ะ โอ้โห โคตรเอา เวลามันแตกเนี่ยมันแตกแบบก้าวกระโดดสมมุติว่าเขาเล่นไม่ได้ยี่สิบบาท เขาอาจจะแตกมืนเออ เพราะว่าโบนัสของเกมเสือเนี่ย มันแตกแล้วมันคุ้นหลายเนาะคะ่ะ เพียงแต่ว่ามันเข่ายากอะเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นหากมันเข่ายาก โอเคเดี๋ยวปรับไมก่อน 40 บาท โอเคสิบไม่ หากสมมติว่ามันเข่ายากหนูนะแนะนำว่าให้เปิดสูตรเทียบ ตารางสูตรอะ หาผู้ใดมีเปิดเทียบได้เลยเนาะคะ่ะเรากะหาเวลาเล่นดีๆ อย่างเช่น ของหนูนะเล่นตอนตีหนึ่งกับเก้าโมงเนี่ยเขาดี กะลองเอาตารางสูตรมาเบิงว่าช่วงนาทีไหน ที่มันแตกดีเนาะค่ะให้เอาช่วงนาทีมาเทียบเลย เพราะว่า หนูนะกับบอมเมนว่าเหรียญครั้งเดียวเขาสวยงาม โอ้โหสมมา เอาติล่าเอ็ดเคมา อีกสองตัว สวย งามงามเลยนะคะโอเคสมเข่าไว้อยู่นะคะรอบนี้พันสองบอก บิ๊กวินแตกเนาะค่ะ ค่อนข้างที่สีเอ่อ ได้หน่อยเนาะสำหรับสมคูณสิบพันสองพันเจ็ดไป ขออนุญาตขยับใหม่เนาะเอ่อ เป็น เท่าไหร่วะหกสิบบาท เออ ลืมล้างเทียกับเบอร์เนาะค่ะ ไปค่อยๆเหล่งค่อยๆไต่ไปเนาะค่ะขอแบบ แตกงาม ยามมันเสีย มันก็เสียหลายเท่ากันนะ เกมเสือเนี่ยเพราะว่ายามมันลงนี่แบบบ่เข่าเลยก็มี แต่บัญญามันแตกอะ่ะ มันเป็นแบบก้าวกระโดดอะ่ะ จากหนึ่งพันยูดีๆ มีขึ้นมาแบบหนึ่งหมื่นสองหมื่นแบบเสีย เกมเสือโอกาสเป็นไปได้สูงเนาะค่ะ ร้องแบบเข่ายกแล้วแตก คุ้นสิบบ้างวะโคตรเอา ไปสิบไม่ สวย หตะโพกมาตะโพกได้ซูเปอร์เมกาวินอยู่แล้วค่ะ สำหรับตะโพก ยังดีกว่าสมอยู่ มา มาดิ สวย เอออีกตัวเดียวมา ขออีกตัวเดียว สวยงามโอ้โห เอาเรื่อง เอาอยู่อ่ะเอเคมาสามพันบาทเฮ้ย เนี่ยจากหลักร้อย เป็นหลักพันแบบง่าย ๆเลยนะ เนี่ยจากหนึ่งพันสมมติเนี่ยเเบิ้งตรงนี้ก็ได้ เขามีเก้าร้อยตอนเนี้ยบวกมาอีกสามพัน เชี่ย บวกแบบโคตรก้าวกระโดดอะอันนี้ยังได้แค่ตะโพกนะไปขออนุญาตปั๊มให้เป็นนึ่งร้อยนะคะอันนี้แค่ตะโพกเท่านั้นนะเพราะว่าตะโพกเป็นตัวที่ได้หลายขืนมาจากสม แค่ขันเดียว ลองคิดเบื้องว่าหากมันเป็นซองอะเออ หากมันเป็นถุงอะแล้วหากเป็นแบบ โชคดีหรืออ่ะ เขายก เขาก้อนท้องคูณสิบเออ ได้เป็นแบบเป็นมื่นเป็นแสนเลยนะ ะว่ากะตองมาวัดดวง เออของงามงามงามดิ งามงามดิ โอ้โหพวกเขา มาอยู่ โอเคบวกมาหาร้อยบาทเนาะค่ะ สามพันกะถึงถือลงๆ ไปค่ะสิบไม่กลับมาถือว่าน่าเกียดเนาะค่ะ สำหรับคนที่มักเล่นเกมเสือหนูนะแนะนำว่าให้เล่นช่วงตีหนึ่งจะดีที่สุดของเกมเสือเนาะ ไปค่ะ เออ ของงามๆขอสวยสวยสวย เออ เออ โอ้โห บ้าเขาเลย เหลือพันหาแล้วค่ะ เหลือพันหาสะโพกมา สมมาทางไหน เออ โอ้โห ขาตัวเดียวอีเชี่ยเอี่ยงวันเนี้ย ขาดแค่ตัวเดียวเนาะคะ่ะโอ้โหขนาดได้ชัมนี่ก็ยังแบบสีพันหกค่าได้คูณสิบของมาอีกลองคิดบ้างว่าเมื่อกี้หักแตกเขาคูณสิบโอเคหาพันไส้สองร้อยเนาะคะ่ะโอ้โหดองเมื่อกี้เมื่อกี้สี่พันเป็นบอถ้าสมมติว่าเขาคูณสิบถ้าสมมติมันได้อีกแถวหนึ่งอะน่าจะเป็นหาพันเขาคูณสิบกับหามื่นแล้วนะโอ้โหแม่งโคตรเอา แต่บ่เขาหายสวยบ่เขาโอ้ สามันแปดไปค่ะ เกิดจังว่าเดี๋ยละเกมมูนี่ต้องวัด ดวงแล้วค่ะ แข่งอย่างกับแข่งใดแต่ว่าแข่งบุญวัดสนาอย่างกับฟีกอะคือจังเขาบอกเนาะว่ามัน ยากเออบางคนที่แบบโอ้โหเล่นให้ตายกับพวกเขานะ จังคนในกลุ่มเนี่ยแบบบางคนได้ถอนกระถอนเบิดมือ บางคนเล่นพวกเขาก็คือพวกเขาเลย สวย สวย อสมมาแล้วค่ะอะไรกะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะว่าหนูนะกับเบิร์ดหลทือกัน มาดิ สวย โอ้โหหกพันบาทเฮ้ย เอาอยู่อะเอาอยู่อะเอาอยู่หกพันเนาะค่ะแปดพันเก้าไซเล็กก็แล้วกันมา มันขยับได้อยู่ถือว่าบ้านาเกียรติสิบไม่ค่ะ มาโอ้โหเขาเอเขาเออ มาอยู่แถวนึงเลยไว้สองตัว บางคนอาจจะคิดว่าไว้เนี่ยบ่มีประโยชน์หรอกค่ะ กะบอกไว้ทุกคลิปเล็กก็แล้วกันเนาะ เพื่อแบบบางคนเขา เบิ้งมาพอนนีบางคนกับแบบเลื่อนพันๆเนี่ยเสียอ่ะไว้เนี่ย มีประโยชน์หรอกค่ะ ลองสังเกตเบิ้งนะ ตอนที่เขาเข่าเสือเต้นอะเราไว้มันไหลลงมา อันนั้นละ่ะ ก็คือไว้ที่เขาเก็บไว้ทั้งหมดเนาะค่ะ เนี่ยเห็นบอไว้แล้วมันดีดไปหาสองอะ่ะ บางคนจะแบบ โอ้บอมีประโยชน์ อ้าก่อนท้องมาโอ้โหก็สิมาไห้ก้อนท้อง น่าจะเป็นก้อนท้องแถวแรกที่เก่าแปดพันบาท สวย เดี๋ยวเบิร์ออโต้นี่หนูนับปรับไม่ต่อเอ้ยก็ต้องปรับนี่ปรับแล้วลืมเบลอโอเคเก้าพันแปดไปค่ะสิบไม่ขอแบบ งามๆ ขาวขาวเบิ่มเบิ่มสวย โอ้โห ได้สม ได้สม เอออีกซี่ตัวเออ โอ้โห หมุนสองรอบได้ บวกมาอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วค่ะ โอ้โห เอาอยู่ ที่จริงเกมมูนี่เขาต้องกล้านะ ต้องกล้าวัดกับมันนะไปค่ะขออนุญาตปรับไม่เป็น 800 บาท บางคนแบบ ย่านอะตกใจอะประมาณว่าเห็นมันไม่ค่อยเข่าปุ๊บปรับรถไม่เพราะปรับรถไม่ปุ๊บเข่าเสือเต้นนักงสียโอ้โห เสียดายเฮงนะเสียดายเลยนะ สภาพเออก่อนท้องโอ้โหมื่นหกว่าเชี่ยเนี่ยคือขอได้เปรียบล้มแปดร้อยได้มื่นหกเกมเสือเนาะค่ะ เออมาอีกมาดิมาดิเออบ่เขาเว้ยไปขออนุญาตปั๊มไม่ต้อนเนาะค่ะ เป็นหนึ่งพันบาท แม่งสู่ได้ก็เอาเลย หากสู่ได้หากมันเริ่มเขา่า ให้ปั๊บไม่สู่เลยเนาะค่ะ มาดิพวกเขาโอ้โหโอ้โหเยาวาเยาวาโอ้ว่เขาสภาพเล่นอีกประมาณสองรอบหากมันบ่เข่าเลย สวยพันหกเออพันหนึ่งโอ้ย โอ้โหสภาพ เหลือเมื่อนูค่ะ ไปจิตไม่วัดดวง มาดิขอแบบโอ้ยหมาเมื่อนึงมาได้คืนอยู่เฮ้ยสวย อุ้ยสวย ยก ยกยกยกยกยกยกยกขอลองละ เออโอ้โหมาดอกแรกอะเกือบเต็มแล้ว มาอีกสองอันอีกสองอัน โอเคไวมา ขอ เตียนเนี่ยโอ้โห สวยงามนี่หลักคือจังหวะที่หนูนะบอกเชี่ยสองมือหนาคุณสิบเฮ้ยโอ้โหเนี่ยคือจังหวะที่หนูนะอยากจะบอกทุกคน เวลามันเข่ามันเข่าแบบซี่โอ้โหซุปเปอร์แมกกาวิสสองเซนาเชี่ยแม่งเซาเลนเลยมาหากสมมติว่าได้นี่หนูนะแนะนำว่าให้เฝ้าลูกเนาะค่ะ เดี๋ยวจังไหนมืนอนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ